life who's how he ¡Sí! ตามชาบทเพลง ต่อไปนะครับผม อะไรแล้วนะอีกเพลงหนึ่งใช่ไหม เขาบอกว่าอาจารย์หนูอยู่นะอาจารย์หนูจ๋าอาจารย์หนูเอ้ย หลับแล้อ๋อยังอยู่ยังอยู่ก็เวทีนี้จะยกให้อาจารย์คนเดียวเลยกับนางรำทั้งคณะครับผมรอบนี้